สวัสดีครับ สวัสดีครับผม ธนัทโอ นะครับ มาอยู่กับสองสัตว์แปลก EP ที่5วันนี้ไม่ได้เป็นพวกเล็บไทยแล้วนะครับ จะมาแนะนำให้รู้จักตั๊กแตนกิ่งไม้ เป็นตั๊กแตนกิ่งไม้ที่ก็ค่อนข้างนิยมเลี้ยงนะ แล้วก็เลี้ยงง่าย ชื่อว่าตั๊กแตนกิ่งไม้ออสเตรเลียตั๊กแตนกิ่งไม้ออสเตรเลียเนี่ยครับ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า e x t a t o s o m a t i r a t u m นะครับ ก็เป็นตั๊กแตนกิ่งไม้ที่ใหญ่ที่สุด ที่พบในประเทศออสเตรเลียเนาะ แล้วก็ยังเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำถิ่นของประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับ wow. แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย ในประเทศไทยก็มีการเพาะเลี้ยงได้แล้วนะครับ ก็เป็นมแมลงสวยงามที่สามารถเลี้ยงได้เนาะ ก็วันนี้พี่โอก็มีไข่นะครับ ที่มันเพิ่งฟักออกมา นี่มาดูเลย เพิ่งฟักมาตัวยังไม่ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าก็ใหญ่อยู่นะ อันนี้เป็นกล่องที่ใช้ฟักไข่นะครับ นี่นี่เห็นไหม ฟักมาแล้ว 2 ตัวนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาใส่ตู้เลี้ยงกันนะครับ เจ้าตกั่วแตนกี่ไม้ออสเตรเลียเนี่ยนะครับสามารถโตได้เต็มที่ถึง 20เซนนะในตัวเมียตัวผู้ก็ประมาณ 10 กว่าเซนแล้วก็อายุของเขานะครับตัวเมียเนี่ยสามารถมีอายุอยู่ได้ถึง 18 เดือนเลย แต่ว่าตัวผู้เนี่ยอยู่ได้แค่ 6-8 เดือนเท่านั้นนะ ความแตกต่างตัวผู้พอตัวเต็มวัยแล้วนะครับก็จะมีปีกที่ยาว แล้วก็ตัวเนี่ยจะเล็กกว่านะครับตัวเมียจะหนากว่า การเพาะพันธุ์นะครับตัวเมียเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตัวผู้นะสามารถวางไข่ได้ด้วยตัวเองนะครับโดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์จากตัวผู้เลยนะเราเรียกว่าพาเทโนเจเนซีสนะครับคือการคลอดลูกการออกลูกอะ่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวผู้นะมันมาจากคำสองคำก็คือ พาเทนอสกับเจเนซิสเจเนซิสคือการเกิดนะครับ พาเทนอสก็คือพรหมจรรย์อะไรเงี้ย แปลว่าการเกิดโดยทางทางที่ยังมีพรหมจรรย์อยู่ก็คือไม่ได้รับการผสมพันธุ์กันนั่นเอง แต่ว่าถ้าไม่ได้ผสมพันธุ์นะครับ ไข่เขาจะใช้เวลานานกว่าในการฟักนะ อย่างถ้าผสมพันธุ์เนี่ยไข่จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือนในการฟักออกมาเป็นตัวเล็กๆ แบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้าไม่ได้ผสมพันธุ์เนี่ย ไข่จะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน ในการฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ซึ่งไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์เนี่ย ลูกที่ออกมานะครับก็จะมีแค่ตัวเมียไม่มีตัวผู้เลย wow. ส่วนอาหารของเขานะครับ อาหารของเจ้าตั๊กแตนกิ่งไม้ออสเตรเลียเนี่ยก็จะกินเป็นพวกฝรั่งมะม่วง หรือว่าพวกยูคาลิปตัสกินได้เหมือนกันนะครับ ก็เป็น3ชนิดหลักๆที่หาได้ไม่ยากเนาะ แล้วก็อื่นๆ เช่น พวกเบอร์รี่นะครับ วันนี้นะครับผมซื้อฝรั่งมาแล้ว ก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ให้น้องตะกะแตนกิน โดยจะใช้เลี้ยงในตู้นี้ ตู้ก็จะเลอะๆหน่อย อันนี้เลี้ยงได้แค่ชั่วคราวนะครับใช้ระยะยาวไม่ได้นะ พื้นตู้ผมก็จะปูเป็นทิชชู่แบบนี้ ไว้เก็บรักษาความชื้นในตู้ ส่วนฝรั่งเนี่ย ผมซื้อมาทั้งต้นแบบนี้นะแล้วก็เอาไปใส่ตู้แบบนี้ปึ้มเฮ้ไม่ได้ ต้นมันใหญ่เกินผมจะต้องตัดกิ่ง แล้วก็เอาไปใส่ตู้นะครับ แล้วกิ่งไม้เราก็ต้องปักไว้ในขวดน้ำนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะแห้งไว เราปักไว้ในขวดน้ำมันก็จะอยู่ได้นานขึ้น wow. โอ้รู้สึกมันจะใหญ่ไปดูดิใส่ขวดน้ำไปใหญ่เท่าตู้เลยหาขวดเล็กๆ ขวดเล็กๆ ไม่มีอีกอืมเอาไงดีเนี่ย ผมใส่ในนี้ก็ได้ในแก้วได้ไหมโอเคได้เลย แต่ว่าต้องใส่ฝา ต้องปิดฝาไม่งั้นเดี๋ยวเขาตกลงไปในน้ำนะครับ แล้วก็ตัดกิ่งฝรั่งนี่ได้ละกิ่งฝรั่งกิ่งหนึ่งสูงไปก็เด็ดใบออกได้นะครับ น้ำเทใส่ลงไป แล้วก็ปัดนี่แบบนี้แล้วใส่ลงไปในตู้เลย ชืบนี่ wow. มันก็จะเกินมาหน่อยนะไม่เป็นไรพอเราปิดฝาปุ๊บมันก็จะ พอดี ส่วนใบไม้นะครับเราก็เปลี่ยนทุกครั้งที่มันเริ่มแห้งเนาะถ้ามันแห้งเกินไปเนี่ยเขาก็จะกินไม่ได้แล้วนะครับ ถ้ามันจะแห้งก็เปลี่ยน หรือว่าถ้าเขากินจนหมดก็เปลี่ยนแต่ว่าตัวเล็กแค่นี้กินไม่เยอะหรอกใบ น่าจะแห้งก่อนนี้เราก็เอาเจ้าสองตัวดูอีกรอบหนึ่งนี่เอาสองตัวใส่ไปเลยนะครับ ที่เหลือก็รอมันฟักแล้วเราค่อยย้ายลงเรื่อยๆ แล้วก็สุดท้ายก็ฉีดน้ำลงไปหน่อยฉีด ไม่หน่อยแล้วเนี่ย แล้วก็ปิดฝาเลยครับเสร็จแล้ว ก็จบไปแล้วนะครับกับ2สแต็ก AP5 มาแบบสั้นๆเลย ไม่รู้ว่าขาดข้อมูลตรงไหนไปหรือเปล่า ถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าตักแตนกิ่งไม้ออสเตรเลียเนี่ย ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวพี่ก็จะไปตอบในคอมเมนต์นะ ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้โอด้วยนะครับ แล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ ก็สำหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย